ใครๆก็พูดว่าเราเป็นคนไม่ดี กินเหล้าทุกที ทุกครั้งที่บ้านมีงาน เพียงแค่โทรมาบอกฉันว่าเธอต้องการ เราพร้อมประสานจัดงานให้ทันที เริ่มจากกลางเต็นท์คนโตและคนเก้าอี้เสร็จจากตรงนี้ เรานั้นก็เริ่มตั้งวง แขกไปใครมาจะว่ายังไงไม่สน เพราะสมาคมวงเล่า ต้องเข้าใจ ถึงผมจะกินเหล้าถึงเมาแต่ได้งาน งานเรือนงานบ้าน ผมก็จัดการไปหมดแล้ว วันนี้เรามารวมกันให้หากันอีกแล้ว บ้านเรามีงานแล้วก็คงไม่แคล้วต้องช่วยงาน สมาคมวงเล่าใครเขาก็รู้ดี มีงานกี่ทีถ้าใจดีต้องมีเขา ไม่งั้นเจ้าภาพ และงานต้องแอบเงา ข้าสมาคมวงเล่า รับรองว่าเงาเชื่อเสีย มันจะทำไมไม่ได้ไปทำร้ายใครไม่ได้ไปปล้นใครเขา เมาแล้วก็นอนมีงานค่อยไปช่วยเขาเพราะสมาคมวงเล่าไม่เมาไม่มีไม่เลิกถึงผมจะกินเหล้าถึงเมาแต่ได้งาน งานเรือนงานบ้านผมก็จัดการไปหมดแล้ว วันนี้เรามารวมกันยากันอีกแล้ว บ้านเรามีงานแล้ว ก็คงมีแคล้วต้องช่วยงานสมาคมวงเล่าใครเขาก็รู้ดี มีงานกี่ทีถ้าใจดีต้องมีเขาไม่งั้นเจ้าภาพและงานต้องแอบเงาข้าสมาคมวงเล่า รับรองว่าเงาเชื่อสิ ถึงผมจะกินเหล้าถึงเมาแต่ได้งาน งานเดือนงานบ้านผมก็จัดการไปหมดแล้ว วันนี้เรามารวมกันให้หากันอีกแล้ว บ้านเรามีงานแล้ว ก็คงไม่แคล้วต้องช่วยงาน สมาคมวงเล่าใครเขาก็รู้ดี งานกี่ทีถ้าใจดีต้องมีเขา ไม่งั้นเจ้าภาพและงานต้องแอบเงาขาสมาคมวงเล่า รับรองว่าเงาเชื่อสิบ้าบ้า